ครั้งที่แล้วโหเล่าเรื่องไว้โคตรดีพี่วุฒิเป็นคนที่มีเทคนิคการเรียบเรียงเรื่องดีมากนะ ผมจะบอกแบบนี้นะน้ำเสียงในการเล่าหรือว่าการถ่ายทอดเรื่องดีอะติดตามตั้งใจฟังดีๆครับ เรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าฟังแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้ว พูดเลย อินแน่นอนนะฮะพี่วุฒิสวัสดีครับผมพี่ สวัสดีครับคุณวีทีแรกอะผมคิดว่าอะไรรู้ไหมผมคิดว่าเอาแล้วพี่สักแสงพี่วุฒิแล้ว เอาแล้ว นะฮะมามาพี่วุฒิทำอะไรอยู่อ่ะพี่อ๋อก็รอไม่ได้ทำอะไรครับนอนฟังพี่หม่อมเล่าเมื่อกี้เอ้ยเรื่องพี่เรื่องพี่หม่อมน่ากลัวอยู่นะสุขาหลอน นะโอ้สุดๆเลยครับเออสมชื่อพี่หม่อมเล่าทีไรไม่เคยทำไม่ผิดหวังหม่อมสองหย่อยหญ่ใหญ่ ชื่อเอาฮาชื่อเขาเอาฮาอยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะอ่ะมาเรื่องของเราด้วยเคยฟังเคยฟังแกเล่าหลายรายการอยู่ครับ ครับ เราเราเราก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะของของเราเนี่ย คุณวุฒิเนี่ยนะฮะถือว่าเป็น ถือว่าเป็นนักเล่าในในในบ้านผมที่ผมเพิ่งเพิ่งได้มีโอกาสคุยเร็วๆนี้เอง แล้วก็รู้สึกโอ้โหเรื่องพี่หม่อมแต่ละเรื่องชีกว่าเออพี่วันนี้ยังไงพี่วุฒิเรื่องนี้ อ๋อวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้จะซอฟๆหน่อยนะไม่ไม่หนักอ๋อได้ได้ได้มันเป็นยังไงมายังไงครับพี่ ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณวีครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแอดมินทีมงานโค้ชสตอรี่และสวัสดีแฟนรายการโค้ชสตอรี่ทุกท่านนะครับผมครับ ครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะได้ยินได้ฟังมาเมื่อราวสองปีที่แล้วครับผมคือสองปีที่แล้วคุณหม่อม ไอ้คุณวีครับครับ ครับ หมอมเองครับว่า คุณวีก็คือพอดีว่าผมอะเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์นี่นะครับครับ เมื่อสองปีที่แล้วมันมีการเลือกตั้งท้องถิ่น แล้วก็เมื่อว่าพี่สาวผมเขาลงสมัครไงผมก็เลยมีโอกาสได้กลับไป หลังจากไปลงคะแนนลงอะไรให้เสร็จพี่สาวผมเสร็จก็ แม่ผมเขาก็ชวนผมชวนน้องสาวน้องเขยไปวัด วัดหนึ่งที่ว่า คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณวีแม่ผมเขาเป็นเนื้องอกที่เต้านมครับคือมะเร็งเต้านมอ่ะครับแต่ทีนี้เขาก็ได้รับได้รับการผ่าตัดเนื้องอกมาแล้ว แกก็ไปทำคีโมพอทำคีโม แล้วแกแพ้ครับ ครับแกไม่ไหว เออผมก็ไม่รู้ทำไงก็บอกท้า เราก็สงสารแม่เราคือตอนนั้นผมก็ไปดูแลแกบอก ถ้าแกไม่ไหวจริงสู้คีโมไม่ไหวก็ มันก็ต้องหาวิธีมารักษาทางพื้นบ้านก็คือ หายาสมุนไพรหาอะไรอ่ะให้แกแต่คือตอนนั้นอ่ะ ผมรู้เลยว่า คือตอนนั้นจิตใจแกไม่ดีครับ คนเราพอป่วยอะไรทุกอย่างก็ร่างกายก็ ถ้าร่างกายมันป่วยแล้วใจมันป่วยด้วยมันยิ่ง ยิ่งแย่ ใช่ไหมครับผมเออเเออถ้าไม่ไหวคีโม ก็เดี๋ยวหาวิธี รักษาเอาครับ แต่แม่ต้องใจสู้นะอะไรเงี้ยก็เออ ก็จนมาได้แกมารู้จักคือมามีคนเขาแนะนำว่าเนี่ย วัดวัดเนี่ยเขามียาสมุนไพรก็เลยพาแม่ผมไป พอไปแกไปรักษาแกก็มากินแล้วเราก็คอยดูแลแกแล้วเหมือนแก แกรู้สึกว่าพอแกได้กินว่าของพระที่วัดเนี่ยแกรู้สึกว่าแกดีขึ้นทุกวันนี้แกก็แบบ คือดีขึ้นมากอะ่ะ อืม อืม ก็คือเหมือนว่าใจแกก็ดีขึ้นด้วยอะไรเลือดเราก็ คือว่าผมชอบตัวผมผมคิดว่าเออยามก็ส่วนหนึ่งแต่ใจอ่ะใจแกสู้มันก็ทำให้ร่างกายแกดี ครับ ครับ ทีนี้พอสองปีที่แล้วพอเลือกตั้งอะไรเสร็จนะครับ ผมมแม่เขาเลยเออเดี๋ยว พอดีแหละชวนไปวัดนี้พอดียาแกหมดแกจะได้ไปเอายาด้วยก็ไป ครับก็ไปถึงก็ แม่ผมกับน้องสาวน้องเขยเขาก็คุยกับพระไปผมก็ออกมาเดินเล่น ข้างนอกศาลาครับผมก็เดินเล่น ดูวัดเออดูว่าวัดบ้านคนบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบังเอิญสายตาผมเลือบไปเห็นพระรูปหนึ่งนะท่านกำลังเดินครับ ก็ปกติแหละไม่มีอะไร แต่สิ่งที่ผมสะดุดตาคุณดีคือเห็นผมเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดสีแดง อายุประมาณราวๆ สักตามสายตาผมประมาณสักห้าขวบได้ครับ ครับ กำลังเดินตามพระรูปเนี้ย ลักษณะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังจับมือพระ อุ้ยโอมเออเออผมก็แปลกใจเด็กเป็นผู้หญิงแล้วมาจับมือพระเดินอย่างนี้ มันไม่อาบัตหรือมันอะไรหรือเปล่าแล้วเรา เราก็คิดไปเรื่องว่า เออ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพระผู้เยาว์อะไรหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้พระ มันก็มีไอ้พวกที่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองอืมอืมอืมผมก็เลยสงสัยผมก็เดินตามไปดู โดยที่ว่าพยายามไม่ คือเดินไปเงียบๆไม่ส่งเสียงให้พระรูปนี้รู้ครับ ครับ ก็เดินตามไปก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดินจูงมือพระไปโดยที่แล้วอยู่เหมือนพระแกหยุดเฉยๆเหมือนแกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับ แกก็หันมามอง ผม ผมก็ตกใจ แ่มองผมแกก็ไม่ได้ทำหน้าทำตาอะไรแกทำหน้าทำตาแค่แปลกใจเฉยๆครับผมครับแล้วท่านก็พูดว่ามีอะไรหรือเปล่าโยม ตามอาตมามาทำไมในระหว่างที่ผมมองท่านเนี้ยแล้วสักพักหนึ่งผมก็ คือมันไม่ไม่น่าจะเกินสองสามวิอ่ะคุณวีครับ ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงน้องเสื้อแดงชุดแดงคนนั้นอ่ะหายไปแล้ว เออแป๊บเดียวเองอ่ะพี่ แป๊บเดียวคือมันไม่น่าจะไวขนาดนั้นเพราะเราเห็นตอนแรกก็เดินไปเหมือนเดินจูมือพระมาอ๋อผมก็พยายามมองหามองหามองหาทำไมไปไหนมันไวเกินไปแบบทีนี้พระลูกนี้นะก็ถามมีอะไรโยมก็เลยเออเหมือนเราดึงสติกลับมาได้แล้วก็บอกพระลูกนี้ก็จะรังจะตอบท่าน แต่พอจะตอบท่านผมมองหน้าท่านเอ๊ะทำไมผมคุ้นพระรูปนี้จังปรากฏว่าพระรูปนี้ครับวี ท่านเป็นเพื่อน สมัยเรียนของผมครับ อยู่ห้องเดียวกันนี่ผมก็ตกใจได้ถามว่าทำไมท่านได้มาบวชอยู่ที่นี่ เพราะที่นี่มันคนลำเือกันไงครับผมครับเลยมีโอกาสได้ถามสอบถามท่านคุยกับท่านเลยระหว่างที่ผมคุยกับท่านอยู่ครับ ด้วยความที่ผมสงสัยคุณวีผมอยากรู้ว่าน้องคิดแดงหายไปไหนครับ ผมพยายามมองหามองหามองหาจนื่าเหมือนแล้วแบบเราเหมือนลุกลิกลุกลิกอะครับ จนเออผมขอสมมุติว่าพระรูปนี้ชื่อว่าพระเอนะฮะครับโยมพระเอท่านก็บอก ท่านก็ถามโยมบุตร มีอะไร มองหาอะไร มีอะไรเออผมก็เลยเออก็เลยพูดขึ้นมา เนี่ย ต้องกราบขอโทษหลวงพี่จริงๆนะ ตอนที่ผมเดินตามหลวงพี่มา เพราะผมเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดง อายุประมาณห้าขวบเขาเดินจับมือจูงมือจับมือหลวงพี่มาเออ ผมเห็นอย่างนี้ผมก็เลยเดินตามมา ตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าเป็นหนุ่ม คือไม่รู้ว่าเป็นหนุ่มพี่เป็นพระเป็นเพื่อนกันหรอก แต่คือผมเห็นว่า เอ็กกลัว คิดว่าจะพาเด็กมาทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ผมก็เลยเดินตามมา ครับ ผมพูดแค่เนี้ยพระเอกแกก็ทำท่าตกใจครับ เออแล้วแกถามว่า ที่โยมพุทธเห็นเน่ะหน้าตาเป็นไงบอกว่าเด็กผู้หญิงอายุประมาณสักห้าหกขวบผมเหมือนเนี่ย ผูกเหมือนเขาเรียกผูกผูกแกะสองฝั่งสองข้าง ครับใส่ชุดสีแดง ตัวขาวขาว พอพูดไปแค่นั้นแหละครับ ท่านคือพระเอกจะทำหน้าแบบเศร้าๆแบบเงียบไปแล้วก็กบ่นพูดพังขึ้นมายังอยู่อีกเหรออืมอ่ะพอผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เฮ้ยตอบความอยากรู้มันเริ่มทำงานแล้วว่าเออดิ เออผมก็เลยถามเดี๋ยวเดี๋ยวพระเอมมีอะไรหรือเปล่าพี่เออครับ มันพอคืออะไรยังอยู่เหรอน้องเขาเป็นใครท่านพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมอะไรเงี้ยพระเอมก็นิ่งเงียบไปสักพักแล้ว แกก็ถอนหายใจเงียบใหญ่แล้วก็ อืมไม่เป็นไรถ้า ยมพุทธอยากยยมเพื่อนอยากฟังเดี๋ยว อาตมาก็เล่าให้ฟังครับ คือจริงๆอ่ะ น้องผู้หญิงคนเนี้ยน้องเขาชื่อน้องอิงครับ น้องไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับผม เป็นลูกของพระเอนี่แหละ แต่น้องอ่ะเสียชีวิตมาได้สิบห้าสิบหกปีแล้วโอ้โหครับ ตัวท่านก็ไม่คิดว่า เออ น้องเขายังอยู่ ตอนน้องเขาเสียชีวิตตอนนั้นก็ราวๆห้าหกขวบนี่แหละ ครับ ผมก็ตกใจเพราะเป็นลูกของพระเอเป็นลูกของเพื่อนเราก็เลยถามเอาแล้วสาเหตุน้องเป็นอะไรถึงเสียครับพี่ ไอ่คือครับหลวงพี่เราถามอย่างนี้ไปพระเอกแกเงียบไปสักพักก็เหมือนทำหน้าเศร้า ๆ แล้วคล้ายๆผมเห็นสังเกตตรงตาท่านเหมือนคล้ายๆ มีน้ำตาเอ่อมาครับครับแล้วก็ท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตัวท่านเองแหละที่เป็นคนฆ่าน้องอิง อุ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะผมคราวนี้ผมก็อึ้งเลยผมก็ช็อกเลยอ๋อที่ผมถามเดียวๆหลวงพี่มัน พอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืออือปท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบหกปีก่อนน่ะ ท่านก็มีครอบครัว มีเมีย แล้วก็มีลูก ชื่อว่าน้องอิงเนี่ยเป็นลูกสาวที่กำลังน่ารักเลยห้าขวบนะคุณบีก็ กำลังเริ่มช่างพูดช่างจาอืมอืมคุณแม่กำลังน่ารัก พ่อแม่กำลังหลงเลยแหละ ครับ และด้วยความที่เออน้องอิงนี่ก็จะติดพระเอมากเพราะว่าพระเอแกรักแกตามใจลูกไงแล้วลูกสาว น้องอิงก็เป็นคนน่ารักด้วยเด็กช่างพูดช่างจาแกก็ดูแลเลี้ยงรักลูก ห่วงลูกเยอะไข่ในฉินแต่ว่า คือหมู่บ้านของพระเอครับคุณบีครับ เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ถือว่าใหญ่เลยใช่ว่าตั้งเป็นตำบลตำบลเป็นได้อ่ะ ครับแต่ช่วงนั้นน่ะ คือหมู่บ้านของพระเออะ มันมีการระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ย ติดยากันค่อนข้างเยอะตำรวจก็พยายามจะมาหาสืบสอหาจับกลุ่มแต่ก็คือ ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนค้าไง จับได้ก็แร่ที่ก็เจยแค่คนเสพอะไรเงี้ยแบบสืบสวนไงคนเสพก็ยังก็ไม่สาวาถึงตัวคนค้างไม่ยอมเปิดเผยเลย และพวกเด็กรุ่นในหนุ่มหมู่บ้านนั้นอ่ะจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าโด่งเจ้าโด่งอ่ะคือ พ่อแม่มันค่อนข้างจะมีฐานะคนรวยแล้วพ่อแม่คือเป็นคนดีคอยช่วยเหลือ คนในหมู่บ้านเวลามีงานมีการอะไร พ่อแม่ของเขาอาจจะพ่อแม่จะโด่งอาจจะไปช่วยงานตัวอะไรตลอด แต่ผิดกับเจ้าโด่งคือ เจ้าโด่งคือเจ้าโด่งมันกลายเป็นทาสยาเสพติดอ่ะครับผมครับคือติดบางทีก็แบบหลอนแบบไรแต่คือชาวบ้านเขาไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่าเออเห็นว่ามันยังไม่ได้ ทำร้ายใครอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ไปรักเล็กขโมยน้อยกับใครมันเสพยา มันก็ไปขอเงินไปรักขโมยเงินข้อแม่มันมามาเสพไม่ไม่ได้ือร้อนชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ปล่อยไปเขาเลยเขาเขาก็เกรงใจพ่อแม่ด้วยอะไรเนี่ยทีนี้ ก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ดีวันนั้นอ่ะมันเป็นครบรอบวันเกิด เอ่าน้องอิงอายุได้ประมาณหกขวบมั้งครับผมครับ สักนี่ก็เออตะอีก็ เออลูกสาวครบรอบนั้นก็อาบน้ำให้ลูก แต่งตัวด้วยชุดสีแดงครับผมที่น้องกิ้งเขาชอบ ครับแล้วก็พาลูกมาเล่นหน้าบ้านแล้วก็บอกเออเดี๋ยวรอพ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อขนมมาให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูอะไรเนี่ย อืม คือตอนแรกน้องยิงก็อยากจะไปด้วยแต่เออพระเอกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพ่ออยู่ที่บ้านเดี๋ยวอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับ ครับัวแกก็เดินไปที่ร้านค้าเพื่อจะไปซื้อขนมมาให้น้องอิงนะครับผม ระหว่างทางกลับบ้านก็เห็นพอแกซื้อขนมอะไรเสร็จครับเตรียมเดินกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนะครับคุณวีปรากว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งมาบอกวิ่งมาหาพระเอก้วยอาคารแบบตนกตกใจก็คือกระหอบเลยบอกพระเอเกิดเรื่องแล้ว ครับพระเอก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยไอเจ้าโด่งมันหลอนยาเนี่ย ตอนเนี้ยมันหลอนยาอแล้วมันจับตัวน้องอิงอ่ะเป็นตัวประกันเฮ้ย เออ พอพระเอได้ยินแค่นั้นโอ้โหวิ่งแบบ ด้วยความเป็นห่วงลูกสาววิ่งไปสุด มันเกิดก็คือไปถึงก็ไปเห็นก็ชาวบ้านกำลังมุงกันอยู่ครับผมแกก็รีบแบกชาวบ้านเข้าไปดู พอแบกชาวบ้านเข้าไปดูสิ่งที่แกเห็นตรงหน้า คุณรีแกบอกแกแทบขาดใจอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือไอ้เจ้าโดมันหลอนยามากๆ แล้วมันก็ล็อกคอน้องเอไอ้น้องอิงไว้อยู่ ครับแล้วก็มือข้างหนึ่งก็ถือมีดไว้ด้วยครับ เออ โอ้โหยุคนั้นเลยอ่ะแล้วเหมือน แล้วเหมือนว่าพอพระเอมาถึงเหมือนนักอิงจะเห็นพ่อก็เหมือนพยายามจะร้องให้พ่อช่วยตนนะครับผมเพราะน้องก็กลัวมากเลยสภาพที่น้องแบบโหเด็กหกขวบเนาะแล้วเจอแบบนั้นอ่ะคือ น้องกลัวน้องร้องไห้เรียกขอร้องให้พ่อช่วยอะครับคุณวีส่วนตัวพระเองก็คือแบบ คือตอนนั้นอ่ะ จะพุ่งคือจะยังไงก็ไม่สนนะคือจะพุ่งเข้าไปช่วยน้องอิงไปช่วยลูกสาวสุดที่รักของตัวเองให้ได้ แต่ก็เหมือนว่าโดนชาวบ้านเขาจับไว้เพราะกลัวว่ามันจะ มันจะเกิดอะไรไม่เกิดอันตรายแต่น้องอิงด้วยเกิดอันตรายกับพระเอ ด้วยเพราะว่า ตอนนี้ในมือของไอ้เจ้าโด่งก็มีอาวุธไงคือมีดนะครับผมแต่คือตอนนั้นพระพระเอแกก็พยายามจะดิ้นสู้คือแกอยากจะไปช่วยลูกสาวอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะ น้องอิงก็ร้องไห้และพยายามเรียก คือเรียกขอให้พระเอช่วยอ่ะพ่อพ่ออะไรเงี้ยก็เหมือนพยายามชาวบ้านก็ยื้อยุดกัอยู่นั้นแล้วหลายคนที่ว่างก็พยายามจะพูดกล่อมให้กระดูกมันปล่อยตัวน้องอิงนะครับ ผมครับ แต่แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดมันวีทำไมฮะปรากฏว่าเจ้าโด่งมันคงจะเมามาก คงจะคั่งมากครับผมโอ้ย มันก็เอามีดที่มันถืออยู่ปาดคอน้องอิงอ่ะเป็นเลือดมันกระเด็นกระแตกคือพระเอตอนนั้นก็จะเห็นแกแบบ แกรูดหมดแล้วครับ แกพุ่งเข้าไปแบบผักไอ้จะดวงออก แล้วก็รีบคว้าร่างของลูกสาวทุดที่รักออกมาครับผม ครับคือตอนนั้นแกแบบ แกไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็คือน้ำตาแกไหลออกมาพระพาก็คือ สภาพแกมอง คือตอนนั้นน่ะน้องอิงอยู่ในอ้อมกอดของแกโดยสภาพที่ว่า มองหน้าพ่อตัวเองแล้วก็เหมือนอยากจะพูดอะไรขึ้นมาแต่พูดอะไรไม่ออกอักพร้อมกับเลือดเส้นเลือดพร้อมกับเลือดที่มันก็ฉูดออกมาจากคอครับแล้วทีนี้ก็คือพระเอก็เห็นว่า เห็นลูกตัวเองอ่ะ ตายไปต่อหน้าต่อตาตัวเองไปแล้วอ้อมกอดอ้อมกอดของตัวเองอ่ะ ครับคือพระเอแกก็แบบ ส่วนในเจ้าโด่งก็โดนชาวบ้านเขาก็ลุมจับตัวแล้วก็มีการลุมประชาคันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จับส่งตำรวจ ครับทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือพระเอแกก็เศร้าเสียใจเรื่องลูกสาวครับผมแล้วแกแทบไม่หลับ ไม่นอนคือตกกลางคืนแกนอนแกก็จะเห็นภาพบาดตาภาพเนี้ยคือภาพที่ว่า น้องอิงอ่ะโดนไอ้เจ้าโด่งมันจับ แล้วก็โดนเจ้าโด่งมันฆ่าปาดคอของแกตลอด อื จนแกรู้สึกแกไม่ไหวแกก็เลยคุยกับเมียของแกว่าแกแกไม่ได้ แกอยู่ไม่ได้แกรักน้องอิงมากแกอยากจะครับปวชเพื่อให้เกิดกุศล คือส่งให้น้องอิงเนี่ยครับผม เออเมื่อคุยกับเมีย แก เมียแกก็เห็นดีด้วยก็เออ จะบวชก็บวชอะไรเนี้ยทีนี้แกก็บวชพยายามบวชแล้วทิศส่วนกุศลให้น้องอิงได้มาจนผ่านมาสิบหกปีครับ ผม โดยที่ก่อนหน้านี้แกก็ไม่เคยเจอน้องอิงเลยครับ จนผมมาเจอแกไม่คิดว่าน้องอิงจะยังอยู่อีกอะไรเนี้ยครับทีนี้พอแกฟังผมฟังแกเล่าจบก็งงอะฮะที่ตอนแรกคุณวีจำได้ไหมจิตท่านเอบอกว่าตัวท่านเป็นคนฆ่าน้องอิง อืมแต่จากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมฟังอ่ะไอ้เจ้าโด่งเป็นคนฆ่าน้องอิง ใช่ผมสงสัย ผมก็เลยด้วยความสงสัยก็ถาม อ้าเอแล้วที่ผมฟังตัวท่านไม่ได้ฆ่าน้องอิงนะแต่เป็นเจ้าดวงมพระเอก็ทำแบบคือตอนนั้น พระเอแกเล่าไปน้ำตาท่านก็ไหลออกมาแล้วท่านก็พูดว่าต้นเหตุทั้งหมดมันเพราะตัวท่านทำไมอ่ะเพราะคนที่ขายยานรกให้เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านและเจ้าดุก็คือตัวท่านนี่เองนะครับแกเป็นเอเจนต์นะนะ ใช่ครับโอ้ยพอผมได้ยิน ท่านสารภาพขึ้นมา ผมแบบผมพูดไม่ออกอ่ะคุณวีครับ แล้วผมไม่กล้าถามแกเลยนะว่าท่านได้รับโทษทางกฎหมายทางอะไรหรือเปล่า ผมไม่ถามเพราะผมรู้ว่าตอนเนี้ยตัวท่านก็ได้รับผลกรรมผลแห่งการกระทำของท่านแล้วรู้ว่าท่านสิบในสิบหกปีที่ผ่านมาท่านมีความทุกข์แน่นอนอผมเลยไม่กล้าถามอะไรต่อเลยครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้เฮ้ย คือต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ คือเข้าใจเลยนะคำเนี้ย คือที่เขาบอกว่า การค้ายาหรือว่าเป็นเป็นผู้ที่สนับสนุนให้คนมันมาเสพยามันทำ มันมากกว่าแค่แบบ แค่เรา ทำร้ายคนอื่นอ่ะ มันมันทำร้ายลูกหลานชาวบ้านไปด้วยเหมือนเหมือนคำรณรงค์สมัยก่อนอ่ะพี่วุฒิน่าจะเคยได้ยินเหรอเนาะเคยครับ เออ โอ้โห นะผมผมคิดคิดภาพตาม แล้วก็ผมผมเองก็อาจจะยังไม่ทันได้คาดคิดด้วยว่าสุดท้ายเรื่องเรื่องเล่าอ่ะมันจะมาวนกลับเข้ามาถึงหลวงหลวงพี่ท่านเนี้ยเพราะว่าตัวท่านเองเป็นคนที่ค้ายาเสพติดและต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้นะฮะยาเสพติดเนี่ยไม่ไม่ได้ทำให้ชีวิตใครหรือชีวิตคนรอบข้างนี่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยจริงๆนั้นมันถึงได้ถูกถูกเรียกว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเราวิบัตินั่นแหละนะฮะ น้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสฟังสดนะใครที่ยังไม่บรรลุพิษวิติภาวะ ก็ให้รู้ไว้นะฮะ ทุกกรณีนะ ทุกกรณีเลย ทุกยาเสพติดทุกประเภท จะชนิดแรงชนิดอ่อนชนิดเบา อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดก่อเกิดความมึนเมาอ่ะ มันทำให้เราขาดสติในการยับยั้งพฤติกรรมตัวเอง ใช่เนี่ยนะฮะก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้ยาวมากมาสั้น ๆ นะฮะ แต่ก็ซอฟอ์ครับเป็นที่ซอฟอ์แต่แต่มีแต่มีประโยชน์ในนั้นซ่อนอยู่ที่ผมรู้สึกว่าก็ก็ดีครับ ดีดีเลยแหละ ที่ที่ได้เอาเรื่องนี้มาคุยกัน แล้วก็ได้เอามาไว้ใช้แบบเราตักเตือนกัน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับจริงๆคือ ผมผมพอจริง ๆ ตอนผมได้ฟังครับคุณดีผมรู้เลยว่า คือเราบางทีคนเรา บางคนอาจจะไม่เชื่อว่า เออตายไปโลกสวรรค์มีจริงอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าที่พระเอได้ประสบพบเจอเนี่ย ผมรู้ว่าท่านเหมือนตัวท่านได้ตกลงไปในขุมนรกนะครับนรกที่อยู่กับหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเลยใช่ครับเพราะว่าคนเราก็อย่างรุ่นเราเราเราก็มีลูกมีต้าใช่ไหมความรักลูกมันมันต้องมีอยู่แล้วแล้วแบบมาได้เห็นอะไรที่ว่าลูกลูกของตัวเองต้อง เสียชีวิตในในสิ่งที่ไม่ควรเสียอะไรเงี้ยครับ คือมันทำเป็นเงินตายแบบอเนิจนาอะไรเงี้ยแล้วแล้วเหตุผลจากการเสีย มันเกิดจาก ตัวเองเป็นต้นตอแห่งการกระทำกรรมที่เราก่อนครับ เข้าใจครับ อืมนะฮะ ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้